ก่อนเริ่มวิดีโอนี้เราอยากขอบคุณที่สนับสนุนช่องของเรา มันมีความหมายมากจริงๆที่เราร่วมสร้างชุมชนนี้ด้วยกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเข้าสู่หัวข้อวันนี้กันผลกระทบจากการเติบโตกับผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยว ถึงแม้การมีผู้ปกครองสองคนจะเป็นผลดีกับการเติบโตของลูก แต่ก็ไม่จริงเสมอไป มีเด็กหลายคนทุกวันนี้ที่เติบโตโดยมีผู้ปกครองคนเดียว และเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ หลายหลายคนก็ประสบความสำเร็จและมีความสุขดี ผลกระทบทางใจทั้งทางลบและทางบวก ของการมีผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยว ถูกศึกษาอย่างแพร่หลาย ที่น่าสนใจคือ มีหลายการศึกษาใหม่ที่บอกว่าลำพังการหย่าอาจไม่ใช่สาเหตุหลักของปัญหาทางจิตใจ ผิดกับการศึกษาก่อนหน้า ที่จริงประเด็นเหล่านี้อาจมาจากความทรงจำที่เจ็บปวดมากกว่า มาดูผล7อย่างจากการเติบโตมากับผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยวกัน ลูกชายมักจะเหนื่อยในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้น บางครั้งแต่ละเพศก็ตอบสนองต่อการโตมากับผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยวต่าง ๆ กัน กรณีเพศชายบางการศึกษาบอกว่าข้ามักเฉยๆในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนี่หมายรวมถึงการไม่ค่อยทำอะไรและการพักการเรียน ในขณะที่เด็กชายมีแนวโน้มกับประสบการณ์แบบนี้ มันก็เกิดกับเด็กหญิงได้ด้วย เด็กหญิงมีความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมากขึ้น หลายการสำรวจและการศึกษาได้แสดงความสัมพันธ์ของบ้านที่มีผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ถึงการตั้งครรภ์โดยไม่วางแผนจะไม่แย่เสมอไป การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อาจสร้างประเด็นและปัญหาซับซ้อน อย่างการขาดโอกาสทางการเงิน และการเข้าถึงการศึกษาที่สูงกว่า บางท่านได้ตั้งทฤษฎีว่า ความสัมพันธ์นี้อาจเพราะขาดตัวแทนเพศชายในบ้าน จึงได้สร้างผลเสียทางจิตใจในเด็กสาว ครอบครัวที่มีผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยวอาจส่งผลดีกว่าในบางกรณี ด้วยจำนวนเด็กที่มากขึ้นทุกทีที่โตมาในบ้านเลี้ยงเดี่ยว มีการวิจัยมากขึ้นไม่เพียงผลด้านลบเท่านั้น แต่มีผลด้านบวกด้วย บางการศึกษาบอกว่าบ้านเลี้ยงเดี่ยวที่จริงแล้วอาจมีผลดีมากกว่า ตัวอย่างหลักๆ คือการมีผู้ปกครองเครียดจัดสองคนในบ้าน กับการมีผู้ปกครองสบายๆ ในบ้านคนเดียว เมื่อมีความขัดแย้งหรือความรุนแรงในบ้านที่มีผู้ปกครองสองคน ผู้ปกครองคนเดียวเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดสำหรับเด็ก นั่นเป็นสิ่งควรค่าแก่การจดจำขณะที่เราพูดถึงผลกระทบทางลบกัน เด็กที่มีผู้ปกครองคนเดียวอาจมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกว่ากับผู้ปกครองคนนั้น มักมีความผูกพันพิเศษที่ก่อตัวระหว่างเด็กและผู้ปกครอง แต่การศึกษาหนึ่งเผยว่า ในบ้านผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยว ความสัมพันธ์นั้นยิ่งแนบแน่นและมีลักษณะเฉพาะ ไม่เหมือนบ้านที่มีผู้ปกครองทั้งคู่ ไม่เพียงแค่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน กว่าตามสถานการณ์ แต่ทั้งคู่อาศัยอีกฝ่ายมากขึ้นด้วย รักกันมากกว่าและร่วมมือกันมากกว่าในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ก่อนไปหัวข้อถัดไปเราอยากแชร์วิดีโอแนะนำจาก Better Help ฮาซูพูดถึง7วิธีก้าวผ่านการเพิกเฉยทางอารมณ์ หากคุณพบว่าตัวเองคือหนึ่งในคนที่ทรมานกับการเพิกเฉยทางอารมณ์ คุณอาจอยากดูวิดีโอนั้นต่อจากวิดีโอนี้ เด็กที่มีผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยว อาจพอใจในชีวิตน้อยกว่า ในการศึกษาที่เหมือนเป็นการเตือนไกลๆ มีการวิจัยในคนเป็นหมื่นคนเรื่องความพึงพอใจโดยรวมในชีวิต การศึกษาพบการลดลงเล็กน้อยแต่คงตัวของความพึงพอใจในชีวิต ในหมู่คนที่โตมากับแม่เลี้ยงเดี่ยวในวัยเด็ก เขาพบว่าคนเหล่านี้มีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะพบความสำเร็จด้านการศึกษา เงินทองและสุขภาพกาย ยิ่งกว่านั้นเขาพบความสัมพันธ์ของวัยเด็กที่มีแม่เลี้ยงเดี่ยวกับเป้าหมายความสัมพันธ์ที่ไปไม่ถึง แต่จำไว้ว่ามีการลดลงเล็กน้อย ด้านความพอใจในชีวิต เมื่อเทียบกับคนที่มีผู้ปกครองทั้งคู่ มีความเสี่ยงด้านประเด็นทางจิตใจมากขึ้น มีวรรณกรรมวิทยาศาสตร์มากมายที่บอกว่าบ้านเลี้ยงเดี่ยวเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับปัญหาสุขภาพจิตมากมายในเด็ก รวมถึงโรคซึมเศร้าและความทุกข์ทางใจ อีกครั้งเราไม่ได้บอกว่านี่เกิดกับเด็กทุกคนในสถานการณ์อย่างนี้ แต่มันมีความเชื่อมโยงแน่นอน และเราต้องบอกด้วยว่าความทรงจำที่เจ็บปวด อาจเป็นสาเหตุที่แท้จริง ไม่ใช่บ้านเลี้ยงเดี่ยวโดยเฉพาะ บ้านที่มีผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยว ได้ประโยชน์มาก จากความสนิทสนมกับปู่ย่าตายาย มาจบด้วยเรื่องทางบวกกันดีกว่า เราทำอะไรได้บ้างเพื่อเลี่ยงผลทางลบและช่วยเด็กๆ ในสถานการณ์นี้ มีการศึกษาหนึ่งแนะนำทางออกที่สมบูรณ์แบบส่งเสริมความสัมพันธ์กับปู่ย่าตายาย การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ค้นพบว่า การกระทำธรรมดานี้เพิ่มทักษะทางสังคมและแก้ปัญหาความประพฤติในวัยรุ่นได้มาก นี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่า การวิจัยทางจิตวิทยา ช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้จริง ๆ คุณคิดยังไงกับเด็กที่โตมาในบ้านเลี้ยงเดี่ยว ผู้ชมของเราท่านใดมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้ บอกเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่าง และอีกครั้งขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องค่ะ